ยังไงไม่โดนตัวแพงเลยท่านชมลุ้นช่วยผมนะลุ้นช่วยผมนะเคมาอืมเจได้ไหมสองสามโอ้ยโหไม่โดนตัวแพงเลยท่านชมเอ้ยนะ เริ่มกินละเริ่มกินละเห็นไหมเห็นไหมเหมือนที่ผมพูดนะเริ่มกินละสองสามมามายังได้โน้ตบุ๊กอยู่ตัวหนักสวยฮะเรียบร้อยพอเลยพอหยุดแค่นี้อืมโอ้โหมาอีกหนึ่งดอกท่านชมมาหนักๆมาอีกหนึ่งดอกมามาโต้เซฟมาโต้เซฟเออไงเราเซฟมือเจ็ดโอ้ท่านผู้ชมปบมือโอ้โหมาเกินคาดแล้วผมไม่ได้จะกะเอาขนาดนี้เลยท่านผู้ชมเอ้ย อูขนลุกว่ะคุณชมไหมนะครึ่งแสนแตกเรียบร้อยอ่ะ มาโอนครับโอเคครับผมนะ ขึ้นออนไลน์เรียบร้อย ท่านผู้ชมฮะ กราบสวัสดีท่านผู้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะ เออเริ่มติดขัดเริ่มสะดุดนะท่านชมนะเออเสียงผมเริ่มกลับมาแล้วเต็มร้อยนะก่อนหน้านี้ท่านชมนะครับก็นั่นแหละไม่สบายนะครับผมอ่าสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งแล้วกันฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมรวมถึงเพื่อนๆทางน้านสปปลาวนะแล้วก็ช่องทาง YouTube นะเฮียต้นชาแนลช่องนี้แหละท่านชมนะแล้วก็ทางกลุ่มแอปแบนนะครับผมเฮียต้นสเตตฝาดสิงอยู่ในนั้นตลอดนะเดี๋ยวเจอกันได้นะครับผมอีกหนึ่งเกมตามคำแนะนำไม่ใช่คำขอนะเป็นคำแนะนำว่าเฮียไปเกมนี้ดิคลิปโตโกช่วงนี้กำลังแจก กนะอย่างคลิปที่แล้วนะ ที่เฮียลงในช่อง YouTube ของเฮียเองนะครับ ก็ไปดูกันได้นะท่านผู้ชมฮะแจกจริงแตกจริงดีเหลือเกินช่วงนี้นะครับผมนะ รีบโกยก่อนที่มันจะดูดนะ รีบโกยก่อนที่มันจะดูด ที่มันจะไม่แจกนะมันถึงเวลาเอาคืนเรียบร้อยนะท่านผู้ชมฮะมาไม่ทันคือเรียบร้อยนะครับ อืมนะ โอเคมา วันนี้ก็ยังอยู่ที่เกมคริปโตโกนะครับผมคริปโตโก มามาขุดเหมืองมาสายบิตคอยนสักหน่อยสินะเดี๋ยวมาดูกันฮะวันนี้นะ ปรับไปปรับไปที่ 100 ยังไม่ยังเดี๋ยว อย่าพึ่งนะ ขอให้บวกก่อนได้ไหมนะ ปรับไปที่เบ็ดห้าสิบแล้วกันท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมกดทิ้งไปสี่ห้าหมุนนะ เดี๋ยวว่ากันไป เริ่มเทอร์โบนะ โอ้โห อย่าบอกเถอะอย่าบอกเถอะตะลือตกบ้านมาตตาแรกเนี่ย สปินแรกเนี่ย เข้านี่รู้เรื่องเลยนะ เรียบร้อยท่านผู้ชมโอ้โห เหลือจะเชื่ออะเป็นพยานกับผมนะ เป็นพยานกับผมพร้อมๆ กันนะกดตาแรกกดสปินแรกกดกะจะกดหลังหน้ากระดานเนี่ย มาเบ็ดห้าสิบเข้าซะด้วย ผมเดาว่าน่าจะบวกประมาณสามพันนะไม่ไม่ไม่เยอะมากนะ คิดว่านะ ดูกันนะปกติเนี่ย เข้าฟีสปินเร็วๆเนี่ย มันบวกไม่ค่อยเยอะแล้วผมไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะนะเป็นแบบนี้ตลอดนะ อืมเออมา แปดร้อยอืมมาแปลงแล้วมันไวแถวสามเอเข้าแน่นอน เอยังไงก็เข้า ดอกนี้สวยงามจากคูณเจ็ดไปแล้วจากพันหกร้อยมาสองพันห้าแล้วท่านผู้ชมฮะน่าจะบวกประมาณสามพันนี่แหละคิดว่านะอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมฮะ นะพอยของมันไม่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับผมขอยัดกดเลยนะด่วนๆเลยจะบวกก็บวก แต่ยังไงก็ถึงสาพันแเราคิดว่านะ เรียบร้อยฮะถึงแน่นอนฮะสามพันเรียบร้อยมา โอ้โหหลังจากนี้คือโบนัสเอาบวกเยอะจริงเอาตัวคิวฮะ เข้าแน่นอนมาสอองร้้ยหาสิบมา อืม ส่หมุนสุดท้ายโอ้มันคูณเยอะมาแล้วอ่ะนะ คอมโบมันต่อเนื่องนะสองยี่สิบจ้ะ เพียงแต่เป็นลายเล็ก ๆ นี่ก็บวกเป็นร้อยขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมะ บวกลายเล็กๆเนี่ยอัตราจ่ายมันก็เยอะแล้ว เพราะว่าตัวคูณมาได้กับตัวคูณนี่แหละ เอาแปลงร่างวายแถว 2 ด้วยไป10 กับเคเรียบร้อยแน่นอนนะ 10 กับเคเข้าแน่นอน เตรียมแปลงร่างเป็นวายในแถว 3 ด้วยเอาดิมีตัวต่อระเบิด10มาอีกหนึ่งรอบท่านผู้ชมเอ๋ย 110กับตัวคิวมาแถวไกลย2 0เอาเรื่องเพิ่งแต่โอ้โหทะลุเป้าทะลุประหลอดนะ ผมขอถอนคำพูดท่านผู้ชมฮะขอถอนคำพูดเลย เมื่อกี้ที่บอกว่าสปิน แรกเข้าเร็วๆเนี่ยจะบวกไม่เยอะ แต่ปรากฏว่าผิดคาดนะถือว่าบวกเยอะมากนะ 7,500 แล้วตอนนี้ยังไม่หมดด้วยนะครับยังเหลืออีก 3ฟรีสปินด้วยนะ มาดูพร้อมกันท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้จบเกมเร็วอีกแล้วแน่นอนท่านผู้ชมนะครับเข้าฟรีสปินไม่ต้องซื้อเลยนะเอามา 7,500นะท่านผู้ชมเรียบร้อยมาเก็บไปก่อนนะแบบเนี้ย นะผมไม่ต้องกดล้างหน้ากระดานทิ้งแล้วแบบนี้ดันเบ็ดสู้ได้เลยนะ ขอยัดปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยท่านชมครับ ขอยัดปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยแล้วก็เดี๋ยวลุยอ้าวผมลองกดมือดูอะนะเมื่อกี้ก็กดมือนี่แหละมันถึงเข้าเนี่ยฟิลิปปินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเลย อืมนะเนี่ยพอปรับเบ็ดร้อยแล้วเริ่มเกลือเลยท่านชมเอ้ยเตรียมแปลงร่างเป็นวายไหมแถวสองโอ้ยไม่มีด้วย เอาไปหนึ่งสองนะเจ๊เรียบร้อยฮะสองสามแปลงร่างเป็นวายตัวเคยังไงก็เข้านะ ป๊มาแถวเต็มด้วย 2,800 เอาเรื่องก็เบื้องเต้อืมท่านผู้ชมเอ้ยไปยังได้ไว้แถวไกลตัวใจยังถึงอยู่นะ ตัวเล็กสิบด้วยมาอืมสวยฮะคอมโบนี้ไป 2,900 ฮะนะเสียงอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะท่านผู้ชมครับผมเพิ่งหายจากอาการไม่สบายท่านผู้ชม นะ ก็ค่อยๆ ดีขึ้นนะตามลำดับนะมาแต่ไม่เป็นไรฮะ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่น แต่ว่า นะถ้าจะพูดกับเพื่อนๆ ก็คือ ผมอาจจะพูดได้ ไม่เต็มที่เท่านั้นเองนะ เพราะว่ายังมีอาการไอแล้วก็นะยังมีเสมหะอยู่นะ ก็รับประทานยาอยู่ โอเคไปคิวมาแถวเต็มบาเต็มมาสวยฮะสวย ต่อเนื่องอก็ยังดีเบ็ดร้อยนะ แต่รู้สึกว่ามันฝืดๆนะ พอปรับเบ็ดร้อยเนี่ยไม่อยากไม่อยากแจกแล้ววะเนี่ย เตมา เตรียมแปลงร่างวายสองสามดอกนี้แหละมา เป็นเรื่องแน่ดอกนี้แหละมา เข้าทุกตัวนั่นแหละพันหกร้อยแปดสิบท่านผู้ชม เอ้ยโอ้โห ไม่แตก รางวัลใหญ่ไหมเห็นเลยวะแถวสามไม่มีตัวต่อเลย โอ้อามาสองพันฮะท่านผู้ชม ผมขอกดได้ไหมนะ อันนี้คือมันมือเลยไม่แนะนำให้ทำตามนะครับนะ มาขนาด นี้สามร้อยี่สิบไปเลยไปขอกดมือไปเลยนะท่านผู้ชมฮะขอดอกดอกดอกจังๆสักหนึ่งดอก แล้วผมจะหยุดเลยมา ขอตัวมึงแพงสักตัวนะ หยุดเลย ขอผู้ชายได้ไหมแถวแรกไม่เข้าด้วยเอาโอ้เอาตัวคิวตัวเอมายังได้อยู่ฮะสามร้อยเนี่ย เบ็ดสามร้อยเนี่ย ยังไง ไม่โดนตัวแพงเลยท่านชมลุ้นช่วยผมนะลุ้นช่วยผมนะ เคมา อืมเจได้ไหมสองสามโอ้ย โหไม่โดนตัวแพงเลยท่านชมเอ้ยนะเริ่มกินละ เริ่มกินละเห็นไหมเห็นไหมเหมือนที่ผมพูดไหมเริ่มกินละสองสามมามันยังได้โน้ตบุ๊กอยู่ตัวหนักๆสวยฮะ เรียบร้อยพอเลย พอหยุดแค่นี้ อืมโอ้โหมา อีกหนึ่งดอกท่านชมะหนักๆมาอีกหนึ่งดอกมามาตู้เซฟมาตู้เซฟนี่เราซีมือเจ็ดโอ้โหท่านผู้ชมปบมือ โอ้โหมาเกินคาดนะผมไม่ได้จะกะเอาขนาดนี้เลยท่านผู้ชมเอ้ยโอ้ขนลุกว่ะท่านผู้ชมเอ้ยนะ ครึ่งแสนแตกเรียบร้อยฮะคอมโบเดียวนะห้าพันเจ็ดร้อยนะเบ็ดสามร้อยยี่สิบหนักๆ แล้วเป็นเรื่องเลยเอา พอแล้วครับผมท่านผู้ชมนะ พอเพียงเท่านี้นะไม่ไปต่อแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะไม่พูดเยอะแล้วเจ็บคอแล้วตอนนี้นะท่านผู้ชมนะขออนุญาตถอนครับผมนะเจ็ดหมื่นแล้วก็สี่พันสี่ร้อยเดี๋ยวลุยต่อในรอบเกมต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอ่านก่อนเพื่อนๆแนะนำเกมอะไรมาอีกเดี๋ยวผมจะไล่เล่นตามเลยนะช่วงนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่นถี่เท่าเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปอาศัยแบบนะกินบุญเก่ากับเขานะเก็บเก็บเศษเศษเล็มมเอาโอเคท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปสักครู่เดียวครับ